ครับวันนี้เราจะไปตามชายหาดกันนะครับ ว่าวิวมันจะยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่นะครับชายหาดของเรามีที่ไหนบ้าง หาดปักเตียน หาดเจ้า หาดเสาเอียง นะครับเราก็คงจะไป กันหลายหาด ก่อนอื่นเราก็ ไปวนเขาวังก่อนนะครับ เพื่อความสบายใจ ต้องเติมน้ำมันเดี๋ยวครับ น่าจะไปเติมกันที่ราชพัฒนะครับนี่นะครับ ดูว่าบรรยากาศจะเป็นเช่นไรครึ้มฟ้าครึ้มฝน แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ตกนะครับ ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปอย่างนั้นเอง ริงก็จะมีหลงกินน้ำนะครับ ทิศตะวันตกพระอาทิตย์อยู่ตรงหน้าเรา เออดีเหมือนกัน ไปสวนทาง ทางนี้ดีกว่ารงเยอะ ไม่ไปชายหาดแล้วนะครับ เพราะว่าไปบ่อยแล้ว ไปทางหนองปลาไหลดีกว่า แต่ไป เส้นทางหลังป่าไม้นะครับป่าไม้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นเช่นไรสวยขนาดไหน จะลองไปหลาย ๆ เส้นทางดูนะครับ ถึงตรงไหนแล้วจะบอกเป็นจุด ๆ ไปนะครับ เป็นเส้นทางที่ไม่ซ้ำเดิมนะครับ พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าไม้เนี่ย เป็นเลือดพาะจำก้ามไม้ไปเลยตรงนี้มุมตรงนี้ หมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้เขาก็เรียกว่าหลังป่าไม้นะครับชาวเพชรบุรีเรียกว่าหลังป่าไม้ ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนบอก บอกว่าบ้านเขาอยู่หลังป่าไม้ก็หมายถึงตรงนี้แหละครับ แล้วก็ถ้าบอกว่า หมู่บ้านของฉันอยู่ตรงหลังป่าไม้ ป่าไม้ตรงไหน ตรงหน้าเขาวังเออเนี่ยคือตรงนี้แหละครับ เป็นหมู่บ้านเยอะแยะเลย แต่ทางปากซอยอยู่ป่าไม้ มีป่าไม้ข้างหน้านี่ชาวบ้านก็นิยมออกมาวิ่งกัน Ciao. นิยมมาถ่ายพลุตอนมีงานพระนครคีรีนะครับ บนนี้แหละครับ เนี่ยคนจะเต็มกันตรงนี้แหละครับจะเห็นพลุชัดเจนนะครับตรงนี้เหมาะมาก ตรงนั้นก็เป็นเขาหลวงนะครับ เขาหลวง ในเมืองเนี่ยก็จะมีเขาหลวง เขาวัง เขาบันไดอิฐนะครับ ที่เป็นภูเขาไม่สูงมาก ึงสามแยกเลี้ยวขวาไปเขาหลวง ตรงไปก็จะไปหนองปลาไหลหรือเขาย้อยได้าะเป็นทางทลประทาทาง ทางแบบวิ่งระหว่างตำบลนนะครับ ที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมากันระหว่างตำบลนี่นะครับ ต้องเป็นคนท้องถิ่นนะครับถึงจะใช้เส้นทางนี้กันนะครับต้นตาลก็สวยตรงนี้เหมือนกันแต่ปลูกกันห่างๆครับ วิธีเหมือนว่าราด นะครับชื่อวัดอินทารามเห็นไหมอินทารามวัดบ้านครูนะครับ ก็ เคยมีงานลำวงงานบวชนะครับ ที่วัดครูดูคลิปลำวงเพชรบุรีได้นะครับอันนี้ก็ต้นมะพร้าวกับต้นตาล ครับชาวบ้านแต่นี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวด้วย ต้นตาลด้วยแกร็บก็มาส่งถึงนี่นะครับ บูรณ์ได้ ก็ไปบางคก ไปวัดบางหอ แต่ว่ากับถนนเพชรเกษมไปตรงนี้นะครับ ก็ไม่ไกล ก็มองเห็นนะครับ มองเห็นสามเขาเลยนะมีเขาวังเขาบันไดอิฐเขาเขาหลวง เออตรงนี้นะครับ ก็จะได้มุมแปลกๆอีกมุมหนึ่งนะครับ ก็ไม่ถึงกับไกลเกิน बोलना अपने ब्रेक นะครับ เป็นการปรับปรุงถนนนะครับ ให้หน้ากว้างขึ้นแล้วก็จะลาดยาง ยังไม่ได้ลาดยาง ตำรวจรถแบบนี้ก็ตกลงไปบ่อยๆนะ ตรงนี้นะครับเออมาโผล่ที่บ้านเวียงคอย ตรงสูตรมาสด้าเรือนเจ้าเงาะเนี่ยตรงนี้ ็ห้าเออสองร้อยอืม hace, ไม่อยู่นี่ครับไม่อยู่ไม่อยู่ เป็นยามเย็นแล้วนะครับยามเย็นขนส่งเอ้าอยู่ตรงนี้ขนส่งจังหวัด วนกลับมาที่เดิม อีกแล้วนะครับ ตรงป่าไม้หน้าเขาวังเนี่ยครับ ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรา เลี้ยวตรงป่าไม้ตรงนี้นะครับ ด้านซ้ายเนี่ยครับ ที่เราเลี้ยวเข้าไปเห็นไหมครับนี่นะเราเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ ไปวัดอินทารามเห็นไหมป้ายยังอยู่เลยนี่ครับ ป่าไม้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ เนี่ย ทยานเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี ตรงไปก็จะเป็นถ้ำเขาหลวงนะครับ แต่เราจะวนรอบเขาวัง เอาวนรอบอุทยาน พระจอมเกล้า ิงกันเล่นสกีบ้าง จ็อกกิ้งบ้าง เต้นออโรบิกบ้างตัวนี้นะครับตอนเย็น ตกดินแล้วแสงจะไม่พอแล้วนะครับ เราขอยุติการถ่ายทำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ โอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่ นะครับ ขอบคุณมากครับ ที่ติดตามรับชม นี่นะครับบทคิดเออเดิมกันครับ จบเพียงเท่านี้นะครับ